เอาละค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนก่อนนะคะวันนี้ก็ยุ่กับหนูนะในช่องรักปันสล็อตเนาะค่ะโอเคค่ะสำหรับมื่อนี้100 บาทรอบที่เจ็ดไปเดี๋ยวเริ่มเลยก็แล้วกันเนาะค่ะโอ้โหเล่นมาแบบจนปวดหัวแล้วอะรอบที่เจ็ดแล้วเนาะค่ะไปเออแต่ไม่เข่าด้วยเถอะไปค่ะไม่หกบาทโอเคใส่ออโต้สิบครั้งค่ะ ้ามันบกเขากะเอจักสีวาจังไดดอกสู เออ โอ้โหว่าสิมาให้ อันนี้หนูนะบอกไปก่อนเลยเนาะค่ะว่าหนูนะเล่นเป็นรอบที่เจ็ดแล้ว สภาพบกค่อยเข่าเลยช่วงนี้ เออ มาแล้วค่ะ คูณสิบตะโพกค่ะ สามร้อย โอเค 373 บาทเหลือเมื่อยหรีเด้สามหาสามไปขออนุญาตขยับไม่แล้วค่ะ เป็นยี่สิบบาท สำหรับผู้ใดที่ว่าได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้หนูนะแน่นอนค่ะ ช่วงนี้กบเอ่อรู้สูว่ากิจกรรมกบยังไม่ค่อยหลายขึ้น หรือหน่อยลงเนาะ อาจจะโค้งที่ด้วยซ้ำไป แต่ว่าไล่โซดนี่เดี๋ยวให้เบิ่งก่อนเนาะว่ามีอย่างให้เล่นเหนอย่างบอโอเค มาเด้มาเด้มาเด้โอ้ยวังร้อยโอเค ขาดเอ่ออีกประมาณหาลอยเดี๋ยวเขาจะปรับใหม่เนาะ ประมาณนะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณจะเก้าร้อยก็ควรหนึงกับปรับได้แล้วเก้าร้อยไปลายๆเนาะค่ะสวยสมมาเนาะค่ะโอเค สวยงามจะจัดโอเคค่ะบวกมาอีก600บาทมาเดี๋ยวเขาได้ปรับใหม่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเขาจะได้ปรับใหม่แล้ว1,109บาท20สตางค์ บางคนสงสัยว่า เป็นอย่างตัวเลขค่อยลงท้ายจุดศูนย์ศูนย์ตลอดทุกมือเลย อ่ะ เวลาสูฝากเข้าไปอ่ะสูฝากเศษสตังเข้าไปน้ำเด้อเออ แล้วก็มาเว้าแซ่ จังสั้นจังซี่เว้าไปทั่วอ่ะสมมุติว่าเนี่ยมันค้างอยู่ 20สตางค์อยากฝากเข้าไปจากเอ่อหาร้อยก็เป็นหาร้อยบาท 80สตางค์เออซัมนี่ก็เป็นแบบยอดแบบจุดศูนย์ศูนย์แล้วอยากเป็นมอมีสมองอะ าพอยากได้เท่าใดก็ฝากเศษสตางค์เข้าไปเพราะฝากมันบ่มีขันตำอยู่แล้วเนาะคะ่ะอยากฝากบาทเดียวก็ฝากเข้าไป สวยงามจัดจัดโอเค โอ้โหสมมาอีกแล้ว มาดุอ่ะ มาดุดุเลย มาดุดุเลยอีกอันเดียว อีกอันเดียวอีกอันเดียว โอเค โอ้โหบวกไปอยู่พันสองแล้วค่ะ เอาเรื่องอยู่ว่ะตัวท่านนี้หอสองพัน กะโอเคอยู่ตัวมันท่านที่หอดสองพันแล้วค่ะไปเห็นต่อ มาเด้ขอสภาพโอเคได้ย่อันนี้ได้ย่โอ้ยแต่พกเออหมู่วานนี่ เห็นที่ว่าไปดาในอย่างนะในในไรสดเฮียมอนบอกว่าแม่นไรสดดิคลิปเปิดตัวเฮียมอน าพค่ะมึงเฮ็ดโตดี ๆเฮ็ดโตตามกฎผู้ใ่ที่ไปเต็มได้ โอ้ สวยงามโอเคค่ะถุงมาอ่ะบางคนอ่ะคนที่ว่าวยูน่ะดีบดีแมงมีซี่หายูดด้วยซ้ำไปเสียบ่เออดีบดีมีซี่หายูดด้วยซ้ำไปกะแบบกะบอแบงผู้ใดเลยอะร้องเมืองก็ได้เนาะค่ะหาผู้ใดอยากร้องร้องเทียเดียวกันสิ ถกเตะตลอดไป สวย ดีแล้วนะที่บอมีระบบแบบไผ่ลงทะเบียนอะแบบเขียนซื้อน้ำสกุลนี่ของซีมันสิหยุ่งยากไปโพดเนาะค่ะ เออมันสิหยุ่งยากโพดเนาะสวย โอเคค่ะเด็ดเท่มาว่ะ มามามามา ท่าไหร่วะ โอเคครับบวกมาอีก 1,800 บาทเป็น 3,717 บาท ไปเดี๋ยวขออนุญาตขยับไม้เล็กกันแล้วนะกันนะคะ ดันขึ้นไปเป็น 100โอเค ออโต้คือสิบข้างคือเก้านะคะเมื่อกี้รู้สึกว่าว่าสะดุดว่ะ ออโต้สิบครั้ง เออรู้สึกว่าลิ้นมันแบบเปรี้ยๆยังไงบ้่หู ดิสองพันเก้าเจ็ดเจ็ดสองพันเก้าเจ็ดเจ็ดอ๋อมันนี่รู้สึกว่าเหรียญบ่อยเข่าบันไดวะเอาจริงๆนะเหรียญยังไงกับแบบบ่อไหลบ่อเข่าบ่อแตกบ่ออย่างเลยกะถือว่าโอเคอยู่นะได้สมแต่ว่าหักเทียบกับได้สมกับได้ก่อนท้อง อยากได้เอียงมากกว่ากันอ่ะในความรู้สึกเราได้สม นี่บ่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยนะ สมหุ้นสิบเนี่ยเอาเป็นก่อนท้องดีกว่าก่อนท้องเราให้ไหลลงไปเรื่อยๆให้เป็นแบบ ก่อนท้องจากสองสามรอบสี่รอบไปเสียโอ้โห ได้หลายก็ส่งหุ้นซิบอีกนะแต่มันมาม้าไห้นี่ดิ ทั้งสมทั้งก้อนท้องเลยมาม้าไห้เลย อาการมันเป็นยังไงเนี่ย เออมาแล้วค่ะ ก้อนท้อง ก้อนท้องมาแล้วค่ะ บวกไปอีกสองพันบาทเดี๋ยวขออีกประมาณหกร้อยนี่ปรับใหม่เลย เพราะว่ามัน เอ่อจะอยู่ในช่วง ี่พันเก้าออกมานี่เนาะ อันนี้สี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทไปหนึ่งต่อตัวไตใหญ่อีหลีนะเกมเสือเนี่ยยอมรับเลย สวย ขาดอีกตัวเดียวสภาพ ยกมา ยกมายกมาโอเคค่ะสี่พัน สึ้นลงลแล้วสูไม่ได้ปรับไม่จะเทียดอก เนี่ย เป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างหนูนะค่อยเล่นหลายรอบ บางคนอาจจะว่าโอ้โหเล่นได้ทุกรอบจังสั้นยังซี่อ่ะกูเติมเบิดไปเท่าไหร่ละสูโอ้โหสภาพเอ้ยที่เห็นแบบ ที่เห็นแบบเอ่อไม่แบบออย่างนะบ่แมันไม่ดิ ทุนบ่ซ้ำกันแต่ละมือ อ่ะยังมือนี้กับสองร้อยหาซิฟแน่ มืออื่นกับเป็นเจ็ดร้อยมือต่อไปกับเป็นสองร้อยยี่สิบอย่างเสียอ่ะใสยสองแดงเสยอารมณ์แบบว่ามันเป็น จากจากที่หนูนะเหรียญเสียเนี่ยเห็นว่าสมมุติว่าเนี่ยเหรียญได้สองพันซีอาจจะเหลียลงไปเหลือประมาณจาก้อยก็กว่าเราหนูนะเติมของเพิ่มแล้วค่ะให้มันเป็นจุดศูนย์ศูนย์อะโอ้โหนี่อย่างวันเนี้ย สามร้อยยี่สิบบาทโอ้เซ็งว่ะเนี่ยไพ่สิบอสเซ็งไม่ใช่เกมเสือมันก็เป็นซะจังเสียโอ้โหหาร้อยเออบ่อเข่าเลย เดี๋ยวไหลลงไปอีกก็สิได้เติมเข่าอีกด้วยเนี่ย เดี๋ยวที่ได้เติมเขาอีกด้วยเนี่ย โอ้โห สภาพ เหลือพันหูค่ะโอ้ยได้สมโอเคค่ะก่อนท้องอีก โอยบอกเขาดอกสูหักที่ได้ก็ได้แถวเดียวนี่แหละอ้าวไอเชี่ยสองแถว อเค เท่าไหร่วะสี่พันค่ะ โอ้โหเพิ่งถึงห้าพันโอ้ขออนุญาตปรับใหม่แล้วค่ะเป็นสองร้อยบาท เล่นตั้งโดนเพิ่งถึงห้าพันเออก่อนทองมาค่ะอ่ะเดี๋ยวหนูนะ เอาซ่อมนี้กันแล้วกัน ให้มันหมุนเบิดก่อน เชื่อว่าเียนต่อละม่ไหวละ โอเคเขาพันเฮ้ย ได้อยู่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 เซียนพ่อ VIP เนาะ เป็นกลุ่มเทเลแกรมเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาไดู้้มือเลยเนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวจังรเมื่อนี้นูนะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับเมื่อนี้ สวัสดีจ้า